อบของกรเกอเอาไว้ในใจ เธอเอ่ยว่าจะก็กลัวฟันตาเธอมีอะไร กุ้งกัดสุนัยกลัวว่าใครเอาเธอไปคองโอ้เท่าเจ้าชันที่ฟันที่เธออยู่ทุกนาทีเกี่ยวนะเรผู้ชายที่เธอชันเป็นรอง